เป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวสั่นสั่นสั่น だね横カッパーなおまなお前の気もかいね

ตอนนี้น้องอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงนะคะ มาชมดูหลอก ันนี้เราจะเดินทางไปไหนต่อลูกมาเชียงใหม่แต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวไปกินข้าวที่ห้องอาหารก่อนนะคะ อ่ะ ไปถึงแล้วลูก ครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ยนี่ถึงเชียงใหม่แล้วค่ะเราอะเราจะมานอนคืนกลัวแล้วนเดียว เราจะมานอนนเดียวนะคะนคะตื่นวันนี้เราไปไหนกันเลย คิดถึงอะไรที่บ้านอะคิดถึงแมวคิดถึงแมวเลย